สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ สวัสดีค่ะยิปจีไอมดค่ะ วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวจากฝั่ง Apple ให้ได้ทราบเรื่องของ iPhone 12 Studio ซึ่งเป็นหน้าเว็บไซต์หน้าใหม่ที่ทาง Apple เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับ เดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้ ผมจะให้น้องอิจิเล่าให้ฟังกันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับผม สำหรับหน้าเว็บไซต์ iPhone 12 Studio ของเรานะคะ จะช่วยให้เราได้ Mix and Match เคสโทรศัพท์ของเราแล้วก็กระเป๋าสตางค์ m a ็ Safe ให้ได้สไตล์ที่เราอยากได้ค่ะเป้าหมายของการออกแบบเว็บไซต์ iPhone 12 Studio มา ก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเผื่อบางคนจะตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเลือกซื้อ iPhone สีไหนดี คู่กับเคสสีไหนดีนะครับทาง Apple ก็จะปกติถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะเลือก ได้หรือว่าตัดสินใจได้ เราก็ต้องไปที่ Apple Store ซึ่งอาจจะต้องแบบเสียเวลากว่าจะเลือกกว่าจะ mix and match อะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเราจะเลือกสีไหนใช่ไหมใช่ค่ะ และขั้นตอนก็ง่ายมาก ๆ เลยนะคะ เข้าไปหน้าเว็บจะได้เลือกรุ่นของเครื่อง สีของเครื่อง สีของเคส แล้วก็สีของกระเป๋าสตางค์แม็กเซฟค่ะ ค่ะและเว็บไซต์นี้นะคะพี่ต้อมสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งใน iPhone และ iPad เลยค่ะ ในหน้าแรกของเว็บนะคะจะได้เลือกตัวเครื่อง รุ่น ว่าต้องการออกแบบในรุ่นไหน จากนั้นก็จะได้เลือกสีของตัวเครื่องเลยค่ะ ถ้าพี่เลือกสีทองน้องอีฟคิดว่าพี่ควรจะเลือกเคสสีไหนดีสำหรับเคสสีที่แนะนำอีฟว่าน่าจะเป็นสีดำค่ะ เพราะว่าพี่ต้อมเป็นผู้ชายด้วย มันจะมีความเรียบรูและทำให้ดูเท่ขึ้นด้วยค่ะ ค่ะ และสำหรับเคสสีในนี้นะคะ ก็จะเป็นเคส m a x s a f e ซิลิโคนโอเค หลังจากพี่เลือกสี iPhone 12 Pro เป็นสีทอง แล้วก็น้องอีฟเลือกเคส ซิลิโคนแบบแม็กเซฟเป็นสีดำให้พี่ใช่ไหมใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปนี่เราสามารถเลือกอะไรได้บ้าง เลือกสีของกระเป๋าสตางค์แม็กเซฟนั่นเองค่ะ มีทั้งหมดกี่สีครับมีทั้งหมด4สีเลยค่ะ แล้วก็อีฟจะเลือกสีดำให้พี่ต้องดีกว่าทำไมถึงเลือกสีดำ เพราะว่าเคสเป็นสีดำแล้ว แล้วกระเป๋าสตางค์เป็นแม็กเซฟเป็นสีดำมันจะทำให้กลมกลืนแล้วก็ดูเทพขึ้นมาก ๆเลยค่ะอ๋อโอเค นี่ครับ ก็คือเราสามารถที่จะเลือก ตัวเคส ตัวสีเครื่องตัวเคส แล้วก็กระป๋องแม็กเซฟแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้หรือว่าลังเลเว็บไซต์นี้จะช่วยยังไงได้บ้างครับค่ะเว็บไซต์นี้นะคะจะช่วยให้เราได้ออกแบบ หลายรูปแบบเลยค่ะ เราสามารถออกแบบได้ไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจ ว่าจะซื้อแบบไหนหรือว่าจะเซฟบันทึกไว้เอาไปให้เพื่อนช่วยเลือกดูก็ได้ค่ะ นี่ก็คือประโยชน์หลัก ๆของหน้าเว็บไซต์ iPhone 12 Studio ที่ทาง Apple ได้เปิดออกมาให้เราได้ใช้งานนะครับยังไงซะถ้าใครวางแผนจะซื้อ iPhone 12 ในเร็ววันนี้ ก็ลองมาดีไซน์ดูก่อน จะได้รู้ว่าเราชอบรูปแบบไหน พอถึงช่วงวันที่ทาง Apple เปิดขาย iPhone 12 ในประเทศไทย เราจะสามารถกดสั่งซื้อได้ก่อนใครๆนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง iMode Official ด้วยนะคะ แล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ ผมต้องเป็ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีค่ะ